นะครับ ต่อไปนะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับ การเจรจาต่อรองของสมเด็จพระนเรศวรนะครับ ซึ่งเป็นวีรกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับว่านั่นก็คือเหตุการณ์ ยุทธหัตถีนั่นเองนะครับ เมื่อครั้งนั้นเนี่ยกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรทรงเพียงพา้นะครับช้างของพระองค์เนี่ยดันไปตกอยู่ในวงล้อมของพม่าและทำให้ทหารองคารักษ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามารักษา พระองค์ไว้ได้ พระองค์ก็เลยนะครับ มีเขาเรียกว่าปฏิพันธ์ไหวพริบที่ค่อนข้างดีมากนะครับเฉลียวฉลาดที่สุดนะครับ พระองค์ก็เลยนะครับ และไปเห็นนะครับพระมหาอุปราชมังสามเกียรตินะครับ ทรงช้างอยู่ใต้ต้นไม้นะครับ พระองค์ก็เลยนะครับ พูดเชื้อเชิญแล้วก็ไปในทางท้าทายนะครับ สมเด็จพระมหาอุปราชามังสามเกียรตินะครับ ให้ออกมาชนช้างกับพระองค์นะครับ ด้วยข้อความที่ว่า เจ้าพี่จะมัวยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทำไมเชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันเถิด เพื่อเป็นเกียรติยศสืบกลปาวสารแห่งกษัตริย์ชนช้างมันอย่างเราจะไม่มีอีกแล้วนะครับด้วยข้อความนี้เองนะครับบวกกับสมเด็จพระนเรศวรที่ทรงรู้นิสัยใจคอนะครับของพระมหาอุปราชบางสามเกียรติเป็นอย่างดีนะครับก็เลยทำให้พระมหาอุปราชบางสามเกียรติเนี่ยนะครับตอบรับคำเชิญนะครับแล้วก็สายช้างออกมานะครับทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรจนสุดท้ายเนี่ย สมเด็จพระนเรศวรก็ได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็เป็นวีรกรรมที่ถือว่ามีความภาคภูมิใจของคนไทยจนถึงปัจจุบันนี้ แล้วก็หลังจากสงครามยุทธาธถีครั้งนี้เนี่ยพม่าไม่เคยมาลุกลานไทยอีกเลยนะครับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า150ปีนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพนะครับการทำยุทธหัตถีนะครับนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นหลังจากที่พระองค์ทรง ชนะศึกยุทธหัตถีนะครับปรากฏว่าพระองค์ก็ทรงสั่งลงโทษนะครับข้าราชบริพารขุนศึกของพระองค์ที่ไม่สามารถตามไปอารักขาพระองค์ได้นะครับ โดยการสั่งโทษประหารชีวิตหมดเลย แต่สมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับ ก็ทรงมาขอถ่ายโทษ มาขอบิณฑบาตชีวิต แต่พระองค์ก็ทรงที่จะให้อภัยนะครับพระราชทานอภัยโทษให้แต่ว่าต้องไปตีนะครับเมืองมนิตแล้วก็ตะนาวสีคืนให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ถือว่าพระองค์ทรงเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีนะครับ ซึ่งเมื่อข้าราชบริพารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาการทำผิดพลาดนะครับการยกโทษให้เปล่าๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับต้องให้ทำทำคุณไถ่โทษนะครับโดยการไปลบนะครับตีเมืองมริตนาสียึดคืนมาให้พระองค์ให้ได้นะครับการสอนงานที่ดีนะครับตัวอย่างที่เด่นชัดของการสอนงานที่ดีนะครับก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์นะครับสอนงานสมเด็จพระเอกานะครับ เมื่อครั้งที่เสด็จขึ้นไปตี เมืองคังนะครับว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับการแบ่งทัพขึ้นไปตีเมืองคังมีทั้งหมดด้วยกัน 3 ทัพนะครับก็คือทัพที่ 1 ก็คือทัพของมหาอุปราชามังสามเกียรติทัพที่2คือพระสังฆทานทัพจิงหน่องแห่งเมืองตองอูแล้วก็ทัพที่3เนี่ยก็จะเป็นทัพของสมเด็จพระจเาสวนซึ่ง2ทัพหน้าเนี่ยปรากฏว่าขึ้นตีเมืองคังไม่ได้ครับทำยังไงก็ตีเมืองคังไม่ได้ จนสุดท้ายเนี่ยสมเด็จพระเอกานะครับจึงถามว่าแล้วจะทำยังไงเสด็จพี่ถึงจะ เอาเมืองคางได้นะครับ สมเด็จพระนเรศวรก็เลยสอนพระเอกาว่าในธรรมชาตินะครับของเมืองที่ตั้งอยู่บนภูสูงเนี่ยจุดแข็งก็คือทางขึ้นตีเมืองเนี่ยมันจะคับแคบนะครับทำให้อ่าการตั้งรัฐเนี่ยดี แต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยก็คือขาดน้ำนะครับ ดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยไปสำรวจภูมิศาสตร์รอบๆเมืองคัง จนทราบว่ามีทางลำเลียงน้ำนะครับขึ้นไปบริเวณหลังเมือง พระองค์ก็เลยใช้ ยุทธภูมิตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่จะขึ้นไปตีนะครับ แต่ว่าพระองค์นั้นไม่ได้เอาทหารขึ้นไปตีในทางเส้นทางลับทั้งหมดนะครับ พระองค์ก็ได้ทำการแบ่งไพ่พลนะครับ โดยให้กองทหารส่วนหนึ่งครับซึ่งนำโดยสมเด็จพระเอกานะครับคุมทหารหลบอยู่หน้าเมือง ทำทีว่าจะเข้าตีทางด้านหน้าเมืองเหมือนครั้งที่ผ่านมา แต่พระองค์ก็ ทรงรอบเอาทหารอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นทหารที่พระองค์ทรงฝึกฝีมือเองเลยนะครับนะขึ้นรอบในเส้นทางลับขนส่งทางน้ำแล้วก็สามารถยึดนะครับ เมืองคังได้แล้วก็จนทำให้พระเจ้านันทบุรีต้องปุมนิตให้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความหวาดระแวงกับทางพม่านะครับ ในฝีมือการลบของสมเด็จพระนเรศวรนะครับ ส่วนสถานการณ์นะครับ แน่นอนว่า ความจะเป็นภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีสถานการณ์มารองรับนะครับ หรือที่เรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือในสถานการณ์ของการลบกับพม่าครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ทรงประกาศเอกราชนะครับเมื่อพระเจ้านนทบุรีนะครับทรงพญยาพระสิมกับเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับมาตีกรุงศรีนะครับโดยแบ่งเป็น2 ทางนะครับก็คือ1เจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับยกทัพมาจากเชียงใหม่เลยแล้วก็ ไล่ตีหัวเมืองทางเหนือลงมาเรื่อยๆนะครับ อีกทัพนึงก็คือทัพของพญาพระสิมนะครับ เข้าทางด่านเจดีย์สามองค์มาทางกาญจนบุรีนะครับ แล้วก็เรียบตามแม่น้ำคอยลงมาเรื่อยๆนะครับ จนเข้าทางเมืองสุพรรณนะครับ สมเด็จพระนเรศวรนะครับ ก็เลยจำเป็นที่จะต้องสร้างทีมงานขึ้นมาใหม่นะครับ โดยการที่จะต้องแบ่งกองกำลังออกเป็น2กองนะครับ ซึ่งกองกำลังเดิมทีของกรุงศรีเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะครับ ยิ่งแยกไป2กองยิ่งน้อยใหญ่นะครับดังนั้นพระองค์ก็เลยต้องสร้างทีมงานขึ้นมาใหม่ โดยการ แต่งตั้งนะครับออกยาพักคังนะครับให้ไปกวาดต้อนนะครับเรือวิราชโปรตุเกสสำเภาจีนนะครับสำเภาญี่ปุ่นมาตั้งเป็นกองอาสานะครับแล้วก็ยกทัพเรือเนี่ยขึ้นไปนะครับยังทัพของพญาพสิมอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าของเมืองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงนะครับแล้วก็บวกกับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากเนี่ยเพิ่งผ่านพ้นไป แล้วทำให้สภาพภูมิศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่เปียกแฉะนะครับทำให้การเดินทัพของพญาพสิมเนี่ย ค่อนข้างจะลำบาก ก็สุดท้ายพญามสิมก็ต้องแตกพ่ายไปจนไปถึงเขาพญาแมน แล้วก็ให้พญาสุโขทัยตามไปตีอีกทีหนึ่งในส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งของเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ก็ทรงให้ทหารนะครับโดยเฉพาะฐานคู่ใจก็คือพระราชมนูญเนี่ยขึ้นไปนะครับยั้งทัพปลูกค่ายนะครับขุดคูเมืองนะครับสร้างค่ายกนต่างๆนะครับรอทัพของพระเจ้าเชียงใหม่นะครับในบริเวณบ้านสะเกด ขวงวิเศษชัยชาญนะครับบ้านป่าม่วงน้อยซึ่งปัจจุบันนั่นคือเมืองอ่างทอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีนะครับซึ่งทำให้พอทัพพระเจ้าเชียงใหม่นะครับยกทัพมาพ้นนครสวรรค์ลงมาเรื่อยๆพอจะเข้าอ่างทองเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ทันได้ตั้งทัพนะครับหุงหาอาหารให้ทหารพักผ่อนเลยนะครับก็โดนอกองทัพกองโจรของพระราชมนูญเนี่ยตีและตัดสเสบียงครับอยู่อย่างนี้จนทำให้ไม่สามารถที่จะประชุมกองทัพใหญ่ได้ จนสุดท้าย ทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ก็มา เสียทีพลาดพังนะครับแก่สมเด็จพระนเรศวรในสงครามบ้านสะเกดนะครับ